เอาละทุกทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ในเกม d e c e a นะฮะเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นอ่าโรคโควิดระบาดนะฮะ เป็นโรคที่ไม่เป็นมิตรต่อผมและเพื่อนผมหรือต่อประเทศทั้งประเทศเลยทีเดียวเชียวทำให้เพื่อนผมเนี่ยที่อยู่บ้านก็ไม่ได้ออกมาเล่นโคออฟกับผมสักเท่าไหร่ ผมก็เลยต้องมาหาเกมเล่นคนเดียวนะแค่ชั่วจะไปทำไมเวลาหาห้องแล้วเพลงมันเงียบวะ อ้เจอห้องไวดี นี่แอสไซลัมโรงพยาบาลบ้านะฮะ เฮ้ยโรงพยาบาลบ้าเลยล่ะ ไม่ใช่ ชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยมีผู้ชื่อแปลกอยู่คนเดียว collecting บั o d back in case you t e r r o sting เก็บเลือดเพื่อเพิ่ม ค่าความชิบหาย แกเหล่า เซอร์เวอร์อ๋อชื่อนี้นะเฮ้ยลึกหวานกลับกัน หน้านี้ ไม่ใช่ละอ่าภาวนาให้ฉันเป็นเป็นผู้ติเชื้อที่เธอหยิบปืนมายิงตัวตายแม่งเลยโอ้ย อินโนเซนต์ตัวแล้วทำไมเมาส์เป็นอย่างี้มั้ยอ้าโอ้ยเฮียยิงมั่วอีกกูมาช่างแม่งเมาส์แล้วกัน กดผมแล้วครับ ครับครับฮัลโหลครับบอกได้นะ ใครเป็นเขาจะบอกคุณล่ะครับ ผมไง ผมไงผมเป็น เฮ้ย ไม่ใช่มั้งอย่าปานเดคกินเลือดอะไรนะครับ ไอ้นี่มันปั่นเว้ยไอ้นี่มันปั่นว่ะ เอโอ้เอมเมาส์ก็ลำคาเหลือเกิน เฮ้ยสองคนไปไหนมา อ้าวชิบหายแล้ว อ้าวเฮียเฮียงเฮียงฟิววิกเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่กู เชี่ยเฮ้ยเฮียลุงเป็นหรือเปล่าวะ ไปแล้วไปทางออกแล้วอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยทางออกอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกซิเจนจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทางออก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เวนเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราไปไหนมาเราไปไหนมาฮะก็วิ่งมาเครื่องสแกนนี่แหละพี่ อ๋อโอเคโอเคโอเคเอาได้เหยียบให้ เหยียบให้หน่อยพี่ อ่าได้เหยียบให้ได้เหยียบให้ l e นี่พี่มานี่มานี่มานี่มานี่พี่ตามมาตามมาโอเคโอเคโอเคระวังนะพี่ระวัง หาพี่ว่าพี่ไปไปไปไป เฮ้ยผีแปลงร่าง ระวังนะ มาดิพวกเวนใส่หมดแม็กอะโอ้ยแหลกแหลกแหลกอ๋อ nice อ่ะเฮียอะไรเนี่ยทำไมแหลกจังอ๋ออ๋อคือเครื่องติดตาม ทุกคน ผมมีเครื่องติดตามนะโอ้รวยกระสุดเลยวะ ไฉายแม่งไรประโยชน์จริงๆอ่ะแม่งแม่งเอามาทำอะไรวะเนี่ยกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยกูไม่เจอฟิวสักอันอะ่ะเสื้อเกาะเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยผับจีปะเนี่ยฮะเฮ้ยเหลือฟิวหนึ่งเหรอเฮ้ยฟิวฟิวฟิวทำไมไม่ทำไมไม่มาร์กตำแหน่งบอกว่าอะไรของมึงวะเนี่ยอ๋ออ๋อเออช้ำช้ำ awesome นี่ไงเจอฟิวแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวหมือนได้ยินเสียงตีนว่ะ เฮ้ย ปักแมงตรงนี้แหละไอ้สัตว์ มา กูพร้อมละเฮ้ย อะไรวะนะเฮ้ยเฮียตกใจไอ้สัตว์ เฮ้ย เฮ้ยไอ้ยอาไม่ใช่กูอ่า ก็ฟิลกูเก็บฟิลอยู่ไงบางทีเออ คือคือผมเก็บฟิลอยู่ไง แล้วกูจะไปป้อนน่ะ คือแค่ป้อนเว้ยรีผู้ที่เหลือแม่งตายหากันหมดแล้ววะ ฮะ ใครเป็น โอ้ย โอ้โห กูว่าไรแก่ทำไมกูไม่ยิงวะเมื่อกี้ตอนเจอหน้า โอ้ย จบละ แม่งตายหากันหมดเลยนี่หว่าถึงว่าแม่งเงียบอีกสตาร์ไปอีกสตาร์อีกสตาร์เกมไวเกิน เออแม่งหาห้องไวจังวะชิมึงหาห้องไวกว่าเดทบายอ่า อ่า โอเค โอเค ชื่อมึงใช้ได้อยู่ the Arctic. Yeah, give me an infect now. That's not look good. Infected. <gasps> There, ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มไม่ใครเห็นยิงทำไมเนี่ยเดี๋ยวผิดโคดโอ้โห ไม่มันแตกมาก เฮ้ยใจเย็นดิ เราคุยคุยก่อนนะ ให้ผีได้แบบลืมตาอ้าปากหน่อยดิ เออทำไมไม้มันแตกขนาดนั้นไว้อะ เฮ้ย ไอ้เหี้ย เสียงดังที่ฝ่าย ไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละเกมมึงไวเกินไปละอย่าไปทำทำหาเลย ไม่น่าสนเลยวูอะเราฝากความหวังไปกันนานแล้วเชล หวังว่าน่าจะเป็นผีที่ดี ไม่มีใครเลย อ๋อ ฟอเรสต์ Be careful each terror is powerful in different situation ระวังตัวไว้เทอร์เลอร์แปลว่าอะไรได้หลายอย่างนะแบบ อะไรที่เร็วๆลายๆนะจะมีพลังมากเมื่ออยู่ในที่ที่ต่างกัน มันหมายถึงว่าที่ที่ต่างกับคนเราปัจจุบันนะอย่างเช่น กูอยู่บนบกเนี่ยมันอาจจะมีพลังมากเว้ยเวลามันอยู่ใต้น้ำเอออะไรคล้ายๆงนี้แหละพี่ชี้ดาบมึงเท่ว่ะเค่ เฮ้ยมึงแก๊งเดียวกันนะแม่ง ถ้าแม่งเป็น แม่งปั่นแน่เลยอ่าฮ่าเกมเมียอินเฟกอะแกนอย่าอินเฟกเ์อแมกกาซีนเอ้าไม่ติดวะอย่ามาแย่งกูไอเวนเอ้ย ไปไปไปไปไปเอ้ยไม่พวกมึง เป็นอะไรกันเนี่ยอะไรได้ลูกสองไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาเอาเอาเอา กูทำอะไรผิด เฮ้ย กูทำอะไรผิด เอาเอาเอากูทำอะไรผิดวะเอา ไอ้เชื่อกูทำอะไรผิดวะ เฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยตอบกูทีดิ อ่เอา้เาเฮ้ยอะไร มึงเป็นอะไรกับกูเนี่ย เฮ้ย เอาอีกแล้วอ่ะ ทำไมชอบยิงมั่ววะเฮ้ย กูจะไปเก็บฟิลเนี่ย โอ้ย แสบตาก็อ่าวเหียประตูดิมึงเดินเข้ามานี่ดิขอยิงแสกหน้ามึงทีที่มีไหนววะ โอ้ย ไม่ ไม่เป็นส้นตีนเลย เด็กสมัยนี้เป็นอะไรกันวะเนี่ย ก่ครับมันใช้นานนะครับเชื่อไหมพวกมึงแม่งมีปัญหาจริง แสบหูโโอ้ยมืด มาไปเก็บฟิวแม่ถ้าเลือดเต็มเนี่ยถ้าหลอดเต็มนะ จะกักฟิวไปกับตัวแล้วไล่ฆ่า มันกูอีกแม่งเอ้ย เพื่อนเราแม่งเต็มเลยเฮ้ยนายนายหลอดเลือดเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วเปิดเลยเปล่าเปิดเลยเปล่าเฮ้ยมึงยิงอะไรวะไอ้ผีไรกูเฮ้ยขอได้ไหมปืนกูมีหกนัด แล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวเลยเว้ย ขอบคุณในความน้ำใจเฮ้ยนายขอมั่งไม่ได้อ่ะขอมั่งไม่ได้เหรอ ขอ ขอหน่อยครับ เหยียบให้หน่อย เหยียบให้หน่อยครับ ขอหน่อยครับ ขอของหน่อยกูมีอย่างเดียวในมีดกับปืนเนี่ยขอให้ ขอนิดหน่อยไม่ได้เหรอคนไทยเราช่างมีน้ำใจซะจริงๆเลยเหยียบ เฮ้ยไปกันทางออก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะยิงคนนี้นะ เดี๋ยวกูจะยิงคนนี้ไอ้ย่าลูกซองทีเดียวแตกเลยมามามามาไม่ กูเกิดได้อยู่แล้วเว้ย สวยไม่ไหวแล้วมามามามายอมตัวซะดีๆ ไอ ไอ ลาเชลมา ลาเชลไปไหนแล้วเนาะไม่เปิดประตูแพ้อะไม่เปิดประตูแพ้นะอะสวย สวยครับ ลาเชลแตก เอ็ดเกจริงตัวตายไปดีครับอ้าไอพวกนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลย เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกูด่ายสองตัวนี้ไปบอกเฮ้ยมึงทีมเดียวกันจริงไหมเยหนมึงแค่ใส่หน้ากากเหมือนกันเฉยวะเฮ้ยช่างเถอะ ตาดีแม่งจีจีว่ะ สุดยอดอะครับ เกมสามแม่งได้ว่ะลูกทีมแม่งดีจัด แต่ลูกซอแม่งแรงใจยังไง โดนอัดทีนึงแตกเลย แย่ลูกซองทีเดียวแตกเลย งงแตกแบบงงๆอ่ะ